คนเราหวั่นไหวมากที่สุดหวั่นไหวต่อความรู้สึก หากเราเข้าใจถึงความรู้สึกของตัวเราเอง ของกายเราของใจเราเราจะเห็นว่าความรู้สึกนี้มันบังคับบัญชาไม่ได้ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แล้วรู้ก็จะฉลาดขึ้น พอเข้าถึงสภาวะของความรู้สึกแล้วว่า มันเป็นของมันเช่นนั้นเอง การปฏิบัติ ก็เพื่อขัดเกลาขัดเกลาความรู้ของเรา ให้เกิดความเห็นถูก ฉะนั้นความรู้ที่เรารู้มาตั้งแต่เด็กเนะี่ยมันเป็นความรู้ที่มีความหน่งเหนียว เป็นความรู้ของความเห็นผิด ฉะนั้นการขัดเกลาการส่งสม ความจริงอยู่ขณะปัจจุบัน เราจะได้เห็นถูกตามความเป็นจริง สิ่งที่ปรากฏกับเรานะ่ะเป็นความจริงทั้งหมด ตาเห็นรูป ก็เห็นจริงหูได้ยินเสียงก็ได้ยินจริง รูปก็เป็นจริงดังนั้นความจริงทั้งหมดมันปรากฏอยู่ทุกขณะในความเป็นปัจจุบันนั้นความปัจจุบันไม่ได้เกิดจากอดีต ไม่ได้เกิดจากอนาคต แต่เกิดขึ้นณขณะ ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นคือปัจจุบัน ส่วนอดีตอนาคตนะ่ะมันยังมาไม่ถึง เช่นวันเนี้ยมันเป็นวันนี้ทั้งวัน พรุ่งนี้ยังมาไม่ถึง การดำริก็คือดำริปัจจุบัน อนาคตยังมาไม่ถึง ไม่ต้องไปดำริถึง อนาคตไม่ต้องดำริอดีตไม่ต้องดำริแต่ปัจจุบันเราควรรู้ สิ่งที่เราควรรู้ คือ รู้กายตัวเอง รู้ใจตัวเอง หากเรามีสติระลึกรู้อยู่กับกายใจตัวเอง ได้ตลอดวันนั่นคือปัจจุบันขณะเกิดขึ้นแล้วกับตัวเรา สังขารก็ดีสัญญาก็ดี สังขารก็เป็นเรื่องของอนาคต สัญญาก็เป็นเรื่องของอดีต ปัจจุบันมันคืออะไรมันคือความจริงที่ไม่ได้เกิดจากความคิด ไม่ได้เกิดจากความจำเป็นของสดสดที่ปรากฏขึ้นอยู่ในกายในใจของเรา นั้นทุกอาการที่ความจริงนะ่ะ ถ้าเราสังเกตความจริง เจมเรืองรู้ความจริงอาการของกาย เจมเรืองรู้ความจริงอาการของใจ ความจริงนั้นน่ะ เขาจะแสดงอาการอย่างไร นั่นทุกความจริงโดยเฉพาะความรู้สึก ที่เกิดขึ้นทางกาย ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางใจนั้น เป็นธรรมชาติ เกิดขึ้น ชั่วขณะหนึ่ง ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่ง แล้วก็ดับไปในที่สุด ราะนั้นการสังเกตความจริงในความรู้สึกทางกายใจสิ่งนี้จะเป็นการบ่งบอกอะไรกับเรา บ่งบอกตุ้งความเป็นไตรักอันอนิจจังต่อความจริงแล้วความจริงนี้ก็เต็มไปด้วยทุกขัง ความจริงนี้ก็บังคับบัญชาไม่ได้ เพราะเป็นอนัตตาย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป แต่สิ่งที่มันจริงก็คือ รู้นั้นจริง ผู้รู้นั้นจริง แต่สิ่งที่ตัวรู้ไม่จริงเลย นั้นหากเราอยู่กับผู้รู้เนี่ยโดยไม่ไปเกาะกับสิ่งที่ถูกรู้ สิ่งที่รู้ก็จะทำหน้าที่ของเขา เป็นไปตามปกติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไม่มีอะไรที่จะคงสภาพเดิมอยู่ได้ แต่ผู้รู้ยังเป็นรู้เดิมอยู่ สิ่งที่ผ่านมาตั้งอยู่และผ่านไป ยังเป็นผู้รู้เดิมอยู่ ผู้รู้นี้ก็คือเป็นธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งแค่รับรู้อย่างเดียว นั้นสิ่งที่ตัวรู้นั้นมันเป็นสังขาร มีการปรุงแต่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนั้น นั้นหากเราจับผู้รู้ได้อยู่กับผู้รู้ได้เนี่ยสำเร็จแล้วสำเร็จเพราะเราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่ถูกรู้เพราะเราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เปลี่ยนไปในสิ่งที่รู้ นั่นคืออะไรที่สิ่งที่รู้ก็คือความรู้สึก คนเราหวั่นไหวมากที่สุดคือหวั่นไหวต่อความรู้สึก ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกาย และความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางใจนั้นเราไม่ต้องไปดูอะไรมากมาย ดูแค่ความรู้สึกเท่านั้น ไม่ต้องไปดูอะไรเลย ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกาย อย่างเดียว และกระทบมาเข้าสู่ความรู้สึกทางใจอย่างเดียวเชื่อมเรืองรู้กายที่มันรู้สึกเชื่อมเรืองรู้ใจที่มันรู้สึกนี่ย่อง่ายที่สุดแล้ว พราะเราหวั่นไหวที่สุดกับความรู้สึก เคิบเคิมที่สุดก็ความรู้สึก หากเราเข้าใจถึงความรู้สึกของตัวเราเองของกายเราของใจเรา เราจะเห็นว่าความรู้สึกนี้ มันบังคับบัญชาไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป นั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ต้องไปก้อยไขความรู้สึก ไม่ต้องไปเย็นดีเย็นร้ายต่อความรู้สึกเพราะความรู้สึกนั้น มันคือธรรมชาติที่เรามาใส่เขาย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป นั้นทุกๆความรู้สึก นี่แหละมันจะเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเข้าถึงความเป็นจริงของความรู้สึกนั้นๆจนสุดท้ายความรู้สึกนั้นมันเข้าไม่ถึงรู้ เพราะรู้ได้แยกออกมาแล้วจากความรู้สึกนั้น สุดท้ายรู้ก็เป็นแค่ สักแต่ว่ารู้ เพราะรู้ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกันเลยนั้นปล่อยความรู้สึกให้เป็นเรื่องของความรู้สึกไป ช่างหัวความรู้สึกไป อย่าเอาความรู้สึกนั้นมาใส่หัว อย่าเอาความรู้สึกนั้นมาใส่รู้ ราะเรามีหน้าที่รู้อย่างเดียวเป็นรู้ซื่อๆ รู้โง่ๆเมื่อเราโง่ได้ ซื่อได้นะ่ะความรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอาการที่เราสังเกตอยู่ตลอดเวลาแล้วรู้ก็จะฉลาดขึ้น พอเข้าถึงสภาวะของความรู้สึกแล้วว่า มันเป็นของมันเช่นนั้นเอง